สวัสดีครับ คราวนี้เรามาต่อในส่วนของการปฏิบัตินะครับ สมมุติว่าเรามีตารางข้อมูลที่เป็นการซื้อขายสินค้านะครับ และเราต้องการจะประยุกต์การค้นหาข้อมูลเพื่อทำการคิดค่าขนส่งตามรูปแบบการส่งที่เราค้นหาได้นะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฟังก์ชัน VLOOKUP ก่อน นะครับฟังก์ชัน VLOOKUP ของเราเราจะใช้ตารางที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งก็คือในส่วนของช่วงข้อมูลตรงนี้นะครับตารางข้อมูลที่เป็นแนวตั้งของเรา ส่วนฟังก์ชัน HLOOKUP ถ้าเราจะใช้ เราจะใช้ในส่วนของตารางข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแนวนอนก็คือส่วนของตรงนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากฟังก์ชัน VLOOKUP กันก่อนเราก็เริ่มจากในส่วนของ สินค้าประเภทที่ 1 นะครับ ที่มีลักษณะการขนส่งแบบธรรมดานะครับ เราต้องการสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับทำได้หลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เองก็ตาม หรือว่าจะใช้ตัวช่วยในการสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP ก็ได้นะครับ คราวนี้ผมจะให้ดูวิธีการใช้ตัวช่วยแล้วกันนะครับ เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์เองนะครับ อันดับแรก เราก็เลือกช่องเซลล์ที่เราจะสร้างตัวช่วย หรือว่าสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับ จากนั้นเราก็ไปคลิกในส่วนของตัว insert function นะครับ จากนั้นนะครับ ถ้าในส่วนของประเภทของฟังก์ชัน ใครไม่ได้อยู่ที่ all ให้เปลี่ยนเป็นที่ all นะครับ เพื่อจะได้ค้นหาฟังก์ชัน VLOOKUP ได้นะครับ จากนั้นถ้าไม่อยาก พิมพ์ค้นหาเราก็ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับ จนเจอฟังก์ชันที่ชื่อว่า v lookup นะครับ เมื่อเจอแล้วนะครับ เราก็ทำการเลือกฟังก์ชัน v lookup แล้วก็กดปุ่มโอเคจะสังเกตนะครับว่า ฟังก์ชัน VLOOKUP ของเรานะครับ มันจะมีส่วนประกอบเหมือนกับที่เราพูดกันไปในตอนแรกของคลิปนี้นะครับ ก็คือมีส่วนประกอบทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ส่วนแรกนะครับ เรียกว่า lookup value ก็คือส่วนของคำค้น หรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะนำไปค้นหาในตารางข้อมูล นะครับในที่นี้คำค้นของเราจะอยู่ในช่องของ F2 เราสามารถใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับ ส่วนประกอบส่วนที่2นะครับชื่อว่า table array นะครับ table array ก็คือส่วนตารางข้อมูลที่เราจะทำการค้นหาข้อมูลในนั้นนะครับ ในที่นี้เราใช้ฟังก์ชัน vlookup ดังนั้นส่วนของตารางข้อมูลของเราจะต้องเป็นตารางแนวตั้ง นะครับก็คือส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับ A 11ถึง B 14จากนั้นส่วนประกอบส่วนที่ 3 นะครับก็คือตัว column index number ก็คือเมื่อค้นหาเจอแล้วนะครับ จะให้มัน return ผลลัพธ์ในคอลัมน์ลำดับที่เท่าไหร่กลับไปนะครับก่อนที่เราจะใส่หมายเลขคอลัมน์ตรงนี้นะครับทุกคนจะต้อง เข้าใจเหมือนกันก่อนว่า เวลาฟังก์ชัน VLOOKUP มันทำการค้นหาข้อมูล มันจะทำการค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ที่1นะครับ ดังนั้นการที่เราจะรีเทิร์นผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลกลับไป เราจะไม่รีเทิร์นลำดับที่ 1 แน่นอนนะครับ เพราะว่าลำดับที่ 1 เป็นตัวที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับ ซึ่งตอนนี้ลำดับของคอลัมน์ที่เราจะรีเทิร์นกลับก็คือ หมายเลข 2 นะครับ ที่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง จากนั้นช่องสุดท้ายนะครับที่เป็น range lookup ตรงนี้เราใส่ for เข้าไปนะครับ เพื่อให มันจะทำการค้นหาข้อมูล แล้วรีเทิร์นผลลัพธ์กลับมาเฉพาะที่มันตรงกันเท่านั้นนะครับ จากนั้นเรากดปุ่มโอเคนะครับ จะสังเกตว่า ณตอนนี้นะครับ ลักษณะรูปแบบการส่งจะเป็นรูปแบบของธรรมดานะครับ แต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้กลับมาเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับ เราจะไปค้นจากตารางที่เป็นตารางค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง ซึ่งมันก็จะรีเทิร์นผลลัพธ์กลับมาให้เราอัตโนมัติว่าเป็น 20 นะครับ ดังนั้นถ้าสมมติว่าตรงลักษณะรูปแบบการส่งสินค้าผมเปลี่ยน เช่น ผมเปลี่ยนจากธรรมดาเป็น EMS นะครับ ค่าขนส่งตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราแบบอัตโนมัติ ตามสิ่งที่มันค้นหาได้ในตารางข้อมูลนะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะสะดวกมากๆเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกับข้อมูลเยอะ ๆ นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันที่ 2 นะครับ ก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า h lookup อย่างที่บอกนะครับในตอนแรกของคลิปนี้ก็คือ h lookup มีความแตกต่างกับฟังก์ชัน VLOOKUP ก็คือ ลักษณะการค้นหาข้อมูล จาก VLOOKUP ที่เราค้นหาข้อมูลในแนวตั้ง เราก็จะเปลี่ยนเป็นการค้นหาข้อมูลในแนวนอนหรือว่าแนวแถว ดังนั้นตารางข้อมูลของเราจะต้องเป็นตารางที่มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับ เริ่มจากนะครับ เราจะคลิกช่องเซลล์ ที่เราจะใส่ฟังก์ชัน HLOOKUP สำหรับการค้นหาข้อมูลนะครับ จากนั้นเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวช่วยสร้าง เราก็ไปที่คำสั่ง insert function คราวนี้เราเลือกฟังก์ชันชื่อว่า HLOOKUP นะครับ เมื่อเจอแล้วกดปุ่มโอเคนะครับ มันจะขึ้นหน้าต่างการช่วย สร้างฟังก์ชัน h lookup ขึ้นมา นะครับ จะเห็นเลยว่า นะครับ ส่วนประกอบของฟังก์ชัน h lookup จะเหมือนกับ v lookup เลย ก็คือมีทั้งหมด 4 ส่วน แต่ส่วนที่มันจะต่างกับ v lookup ก็คือส่วนประกอบส่วนที่3นะครับ จาก column index ใน h lookup จะกลายเป็น r o w index นะครับ เราเริ่มไปทีละส่วน นะครับ เริ่มจากส่วนแรกคำค้น เหมือนเดิมนะครับ เราสามารถใช้เมาส์คลิกได้เลย ในที่นี้ก็คือ F3 ตารางข้อมูลนะครับ ตารางข้อมูลของเราจะต้องเปลี่ยนนะครับ ใช้ตารางเดียวกับ VLOOKUP ไม่ได้นะครับ เพราะตารางข้อมูลในการทำ HLOOKUP จะต้องมีลักษณะเป็นตารางแนวนอนนะครับ ในที่นี้ก็คือช่วงข้อมูลที่เป็น A8 ถึง D9 ส่วนที่ 3 ส่วนที่เป็น ลำดับของแถวที่มันจะรีเทิร์นค่ากลับนะครับ เราก็จะใส่เป็นหมายเลข 2 นะครับ ก็คือแถวที่ 2 ที่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง สุดท้ายนะครับ ส่วนประกอบที่ 4 เราก็จะใส่เป็นค่าตรรกะที่ชื่อว่า false นะครับ เสร็จแล้วเรากดปุ่มโอเคนะครับ จะเห็นเลยว่าผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง มันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับ VLOOKUP นะครับ ก็คือ EMS จะได้เป็นค่าขนส่ง 55 บาท แต่ลักษณะการทำงานของ VLOOKUP กับ HLOOKUP มันจะแตกต่างกันนะครับ ขอย้ำนะครับ VLOOKUP ค้นหาในแนวตั้งหรือว่าแนวคอลัมน์ H lookup ค้นหาในแนวนอนหรือว่าแนวแถวของตารางข้อมูล คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ